โชปุกิ่งกลับมาพบกับท่านในครั้งนี้จะนำเคล็ดลับความรู้ดีๆ มาฝากกันซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และในครั้งนี้เราจะนำเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำใหญ่ มานำเสนอเพื่อให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและล่ำรวยปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของการผลิตลำใหญ่ของเกษตรกร ทั้งในแบบรายย่อย และเพื่อการค้าคือต้นลำไยที่มีลักษณะทรงพุ่มสูงใหญ่ทำให้ไม่สะดวกต่อการดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง วิธีหนึ่ง ที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ นั่นก็คือการตัดแต่งกิ่ง ซึ่งเกษตรกรต้องคำนึงถึงให้มากที่สุด เพราะการตัดแต่งกิ่ง จะมีผลต่อการเจริญเติบโต และการออกดอกติดผลเป็นอย่างมากนะครับ ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะครับ ตอนนี้เกษตรกรก็ยอมรับเยอะขึ้นนะซึ่งต่างจากในอดีตตอนที่เราไปส่งเสริมเนี่ยนะเขาก็บอกว่าถ้าจะให้เขาตัดเนี่ยเขาเสียดายกิ่ง ตัดกิ่งไหนก็จะเป็นผลผลิตทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเขาเสียดาย เราก็พยายามสาธิตให้เขาดูคือการที่ปล่อยให้ต้นลำไยสูงเนี่ยมันจะไม่สะดวกต่อการจัดการ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญก็คือ ถ้าลำไยติดดกเนี่ยเราต้องตัดแต่งช่อผล ถ้าเราไม่ตัดแต่งช่อผลเนี่ยลูกมันจะไม่ใหญ่ ทีนี้ถ้าปล่อยให้ลำไยต้นสูงเนี่ยการตัดแต่งช่อผล หรือการจะฉีดพ่นปุ๋ยพ่นยาเนี่ยก็ทำได้ยาก ถ้าความเห็นผมเนี่ยความสูงเนี่ยไม่น่าจะเกิน 4 เมตร ที่เราแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ3เมตรซึ่งจะเป็นระดับที่เหมาะนะครับสำหรับการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตครับ และนี่ก็คือตารางเปรียบเทียบระหว่างต้นสูงใหญ่แบบเก่า และต้นเตี้ยแบบตัดแต่งกิ่งสำหรับต้นสูงใหญ่ก็คือฟื้นตัวได้ช้าและใช้ระยะเวลานานสิ้นเปลืองปุ๋ยจ้างแรงงานในการเก็บผลผลิตจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคแมลงได้ ตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคอเลตน้อย ผลผลิตมีคุณภาพต่ำต้นทุนสูงกำไรน้อยสำหรับต้นเตี้ยแบบตัดแต่งกิ่ง จะฟื้นตัวได้เร็ว ให้ปุ๋ยได้พอเพียง ดูแลรักษาง่าย ลดต้นทุน การจ้างแรงงานเก็บผลผลิตน้อย ลดการระบาดของโรคและแมลง ตอบสนองต่อสารโพแทสเซียมคอเลตได้ดีกว่า ผลผลิตมีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำกำไรมาก นี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน สุดท้ายแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์นั้นก็คือชาวสวนลำไยจะทำให้ต้นทุนน้อยลง กำไรเพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้น ดีขึ้น ร่ำรวย รูปทรงการตัดแต่งกิ่งลำไยและเทคนิคการตัดแต่งกิ่งลำไยจากประสบการณ์ในการทำสวนลำไยมีข้อแนะนำให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง 3 ทรงก็คือ 1. ทรงเปิดกลางพุ่ม เกษตรกรมักเรียกว่าทรงเปิดกะโหลก เป็นรูปทรงที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติกันในหลายพื้นที่ โดยจะตัดกิ่งที่อยู่กลางทรงพุ่มออก 2-5กิ่งเพื่อลดความสูงของต้น และให้แสงแดดส่องเข้าไปในทรงพุ่ม จากนั้นตัดกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสง และตัดแต่งกิ่งที่มีขนาดใหญ่ทางด้านข้างออก เพื่อให้ส่องแสงเข้าไปในทรงพุ่ม ตัดกิ่งที่ถูกโรคและแมลงทำลาย จากนั้นตัดกิ่งที่ไขว้กันกิ่งซ้อนทับ และกิ่งที่ชี้ลง 2. ทรงสี่เหลี่ยม การตัดแต่งรูปทรงสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับต้นลำไยที่มีอายุน้อย และปลูกในระยะชิด ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้กำหนดความสูงของทรงพุ่มไม่เกิน 4 เมตร โดยทั่วไป นิยมในช่วง 2-3 เมตร โดยนำไม้ไผ่ทำเครื่องหมายความสูงที่ต้องการ แล้วนำไปทาที่ต้นลำไย หากกิ่งลำไยมีความสูงเกินเครื่องหมายก็ตัดออกให้หมด ตัดปลายกิ่งด้านข้างทรงพุ่มทั้ง4ด้าน ส่วนจะตัดลึกเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับระยะปลูกและทรงพุ่มเดิมของลำไยถ้าหากทรงพุ่มชนกัน หรือใกล้กันจะชนกันก็ตัดลึก โดยทั่วไปแล้ว แนะนำให้ตัดลึกจากปลายกิ่ง ประมาณ 30-50 เซนติเมตร รูปทรงที่ได้ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายหลังตัดแต่งกิ่งได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ต้นลำไยจะเริ่มแตกใบ ถ้าหากต้องการให้ต้นลำไยสมบูรณ์เต็มที่ควรให้มีการแตกใบ 3 ครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือน นับตั้งแต่ตัดแต่งกิ่ง ก็สามารถชักนำออกดอกได้ 3. ทรงฝาชีหงาย วิธีการก็คือ ตัดกิ่งที่อยู่กลางทรงพุ่มออกให้หมด เหลือเฉพาะกิ่งที่จเจริญในแนวนอน จากนั้นจะเกิดกิ่งใหม่ขึ้นตามกิ่งหลักที่จเจริญในแนวนอน เรียกกิ่งที่เกิดขึ้นว่ากิ่งกระโดง จากการศึกษาตัดแต่กิ่งลำใหญ่ โดยคุมทรงต้นให้สูง 2-3 เมตร พบว่า เกิดกิ่งกระโดงได้มากกว่า 300 กิ่งต่อต้น ซึ่งกิ่งกระโดงดังกล่าว สามารถออกดอกได้ภายใน 4-6 เดือน หลังตัดแต่งกิ่ง ชอบผลที่เกิดจากกิ่งกระโดงเมื่อใกล้แก่จะโน้มหลบเข้าในทรงพุ่มทำให้ลำไยมีขนาดใหญ่ และมีสีเหลืองทองทำให้จำหน่ายได้ในราคาสูง นอกจากนี้ยังทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง 20-50%เลยทีเดียว ภายหลังตัดแต่งกิ่งต้นยังแตกใบได้เร็ว ส่งผลให้ต้นลำไยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น การตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากอุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่ง ซึ่งอุปกรณ์หลักๆ ในการตัดแต่งก็จะประกอบด้วยเลื่อยโค้ง หรือบางทีถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็อาจจะใช้เลื่อยโซ่ ที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 12 นิ้วนะครับ เราก็ต้องมีกันไกลไว้สำหรับตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการตัดแต่งกิ่ง เกษตรกรก็จะเลือกรูปทรงที่เหมาะ สำหรับสวนของตัวเอง ถ้าเป็นทรงฝาชีหงายเนี่ยนะครับ เราก็จะตัดกิ่งที่อยู่ตรงกลางทรงกุ้มหมอกทั้งหมดเหลือกิ่งที่เจริญในแนวนอนนะกิ่งที่ทำมุมไม่เกิน45องศาแต่ถ้ากิ่งที่ไหนทำมุมเกิน45องศา เราจะ ตัดออกทั้งหมดออีกทรงหนึ่งถ้าเป็นทรงเปิดกลางพุ่มเนี่ยเราจะไปยืนอยู่ตรงโคนต้น แล้วแงนขึ้นไปข้างบนกิ่งไหนที่อยู่ตรงกลางทรงพุ่ม เราจะเอาออก 1-3 กิ่ง แล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัดกิ่งด้านข้างรอบๆ ให้โปร่งนะครับ คล้ายๆกับลูกตะกร้อ ทรงฝาชีหงายเป็นทรงที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกร ช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตลงร้อยละ 20-50%ถึง ำหรับการตัดิต่งกิ่งทรงฝาชีหงายนะครับ เราจะมายืนอยู่กลางทรงพุ่มนะครับ แล้วก็กางแขนออก 45 องศานะครับแล้วหมุนรอบทรงพุ่มนะครับ กิ่งไหนที่ทำมุมเกิน 45 องศาเนี่ยเราจะตัดออกทั้งหมดนะครับ เหลือต่อประมาณ 3 นิ้วนะครับ เราจะเลี้ยงไว้เฉพาะกิ่งแนวนอนนะครับ ทรงนี้จะสามารถควบคุมทรงพุ่ม ได้ดีที่สุดนะครับ ให้เตี้ยตลอดการนะครับ เหมาะสำหรับการทำลำไยระยะชิดนะครับ เราเริ่มกิ่งแรกนะครับกิ่งในการทรงพุ่มเนี่ยเราออกก่อนเลยนะครับ กิ่งที่ตั้งในทรงพุ่มออกนะครับ ตอนนี้โล่งแล้วนะครับตัดกิ่งกลางออกแล้วนะครับ เราก็ลามมากิ่งด้านข้างนะครับ กิ่งไหนทำมุม45องศาเอาออกนะครับ สำหรับทรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า ถ้าเราควบคุมชงพุ่มให้อยู่ในระดับเดิมทุกปีนะครับ การเข้าทำงานการจัดการต่างๆ การพ่นปุ๋ยพันพ่นยาจะทำได้ง่ายนะครับ ทีนี้ก็เลือกตามความเหมาะสมเลยนะครับ ว่าเหมาะกับการตัดแบบไหนสะดวกอย่างไร แบบไหนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสวนเราเองเมื่อได้ทรงที่เหมาะสมแล้ว ก็ลงมือได้เลย ไม่ต้องดูเลิกยามงามดี ไม่ต้องพึ่งดวง ขอแค่ลงมือทำทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง ความจริงรูปทรงการตัดแต่งจริงเนี่ยมันมีหลายรูปทรง แต่ละรูปทรงก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ถ้าเป็นทรงฝาชีหงายเนี่ยข้อดีนะครับก็คือมันจะควบคุมความสูงได้ดีที่สุดพูดง่ายคือเตี้ยตลอดการเลยนะเราไปทำปีไหนปีไหนก็จะทรงเท่าเดิมนะแล้วก็ข้อดีอันนี้ก็คือคุณภาพของผลผลิตเนี่ยจะดีที่สุดเลย แต่ข้อจำกัดของมันก็คือ มันจะมีผลผลิตต่อต้นเนี่ยต่ำกว่าทรงอื่น และที่สำคัญอีกการหนึ่งก็คือถ้าจะตัดแต่งทรงฝาชิงหาย ต้องตัดแต่งปีแรกครั้งแรกเนี่ยต้องตัดในช่วงฤดูฝนนะครับถ้าเราไปตัดฤดูอื่นเนี่ยเปลือกของลำไยจะแตกนี่เป็นข้อจำกัดของมันนะฮะอีกทรงหนึ่งคือทรงเปิดกลางพุ่มทรงนี้ก็ชะลอความสูงได้ระดับหนึ่งนะครับทรงนี้เป็นทรงที่นิยมทำมากที่สุด ผลผลิตไม่ได้ลดลงนะผลผลิตดีขึ้นแต่คุณภาพผลผลิตดีแล้วผลผลิตไม่ไม่ลดลงอีกทรงหนึ่งคือทรงสี่เหลี่ยม อันนี้เหมาะสำหรับการออกแบบสำหรับการใช้เครื่องจักรที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะใช้ทรงนี้ทั้งหมดเลย คือใช้เครื่องจักรกลเนี่ยปาดด้านบน ปาดด้านข้าง แต่เราต้องคำนึงถึงความลึกเนี่ยอย่าให้ลึกเกินไป ถ้าลึกเกินไปเนี่ยมันจะออกดอกยากขึ้นครับ และนี่ก็คือข้อสรุปของการตัดแต่งกิ่ง 3 วิธี ทรงฝาชีหงาย สามารถควบคุมความสูงของทรงพุ่ม ให้อยู่ในระดับเดิมได้ทุกปี กระตุ้นการแตกใบอ่อนให้เร็วขึ้น ข้อจำกัดก็คือ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นจะน้อยลง ถ้าตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มออกมากเกินไป ทรงสี่เหลี่ยม เหมาะกับต้นลำไยอายุน้อย และปลูกในระยะชิดทำให้ต้นลำไยไม่ใหญ่และสูงเกินไป ช่วยเร่งในการแตกใบอ่อน ทรงเปิดกลางพุ่ม พื่อลดความสูงของต้น และให้แสงแดดส่องเข้าในทรงพุ่มกำจัดแมลงและสัตว์ตูพืชได้ พอเราตัดกิ่งบนเนี่ยเห็นไหมครับพื้นที่ตรงข้างบนเนี่ยจะโล่งอากาศแสงอาทิตย์ ก็จะลงไปยังโคนต้นได้ หลังจากที่เราตัดกิ่งบนแล้วเนี่ยดูความสูงของมันโอเคแล้วเนี่ย เราจะต้องมาจัดระเบียบกิ่งกิ่งย่อยๆ ถ้ากิ่งย่อยๆมันอยู่ในลักษณะที่ทับซ้อนกัน หรือว่าแน่นเกินไป เราจะต้องแต่งให้มันโปร่งหลังจากที่เราตัดแต่งแล้วเนี่ยจะเห็นว่าช่องไฟมันห่างขึ้น เพื่อรองรับ การแตกใบใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นมา ซึ่งแน่นอนแล้วครับมันก็จะแตกไปตามธรรมชาติของมันนะฮะแล้วมันก็จะไม่ทับซ้อนกันมากนัก เป็นวิธีการที่ทำให้ลำไยเนี่ยเวลามันออกช่อขึ้นมาเนี่ยช่อมันก็จะไม่ถูกบีดเบียดกันด้วยนะครับสำหรับการตัดแต่งกิ่งลำไยไม่ใช่เรื่องยาก และก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เกินไป เพราะมีคนนำไปปฏิบัติใช้แล้วเห็นผลได้จริง หากใครที่ไม่เชื่อไม่มั่นใจในวิธีนี้ ขอแนะนำว่าทดลองทำสักสองสามต้นก่อน ดีแล้วค่อยขยายไปเรื่อยๆ นะจ๊ะ เรื่องเกษตรกรรูปแบบใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเสริมรายได้ ต้องดูวัตถุโกลโชว์ปลูกจริงเคล็ดลับการปลูกลำไยให้รวย ยังมีต่ออีกในครั้งนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ